ขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนภาษาไทยออนไลน์ โดยครูเวนะคะ สวัสดีค่ะ เด็กๆ วันนี้เรามาเรียนเรื่องสระอูกันนะคะ สระอูอ่านออกเสียงอู สระอูเป็นสระเสียงยาวนะคะ และก็สระอูจะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะนั่นเองนะคะ เรามาฝึกประสมคำสระอูกันเถอะไปกันเลยค่ะ สะกดว่า ปอ อู ปู เด็กๆพูดตามครูนะคะ ปอ อู ปู เก่งมากค่ะ เรามาดูคำต่อไปกันนะคะ ดู สะกดว่า ดอ อู ดู เด็ก ๆ ลองพูดตามค่ะ ดอ อู ดู เก่งมากค่ะ ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะ ภาพหงใช่ไหม ถ้าอย่างนั้นเรามาสะกดไปพร้อม ๆ กันค่ะ หู หอ อู หู อีกรอบนึงค่ะ หอ อู หู เยี่ยมมากค่ะ ต่อมาคำว่างู สะกดได้ว่า งอ อู งู อีกรอบหนึ่งค่ะ งอ อู งู ยอดเยี่ยมมากค่ะ ภาพนี้เป็นภาพเด็กผู้หญิงถูพื้นใช่ไหมคะ คำนี้คือคำว่า ถู สะกดว่า ถออู ถู อีกรอบหนึ่งค่ะ ถออู ถู คำนี้คือคำว่าฟูสะกดได้ว่าฟออู ฟู อีกรอบหนึ่งค่ะฟออู ฟู ภาพสุดท้าย คือคำว่าชูสะกดว่า ชอ อู ชู อีกรอบหนึ่งค่ะ ชออูชู ต่อไปนะคะ เป็นการฝึกอ่านคำต่อไป เรามาฝึกอ่านคำค่ะกู จู ดูตู บู ปู อู ขู ผู to, so, h 도, c h 조, ngô nô mô phô thô chô khô งูดุ ปูนาถูขา ปลาทู ชูมือ รูหู เด็กๆฝึกอ่านตามอีกรอบหนึ่งค่ะ เรามาฝึกอ่านประโยคกันค่ะ ตาชู ดูอีกา คูนา มีรูปู สุดา ถูขา เบา ๆ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องสระอูสระอูเป็นสระเสียงยาวจะเขียนไว้ข้างล่างพยัญชนะ ครูมีเทคนิคง่าย ๆ ที่เด็กๆจะได้รู้ว่าสระตัวไหนเป็นสระเสียงยาว หรือเป็นสระเสียงสั้น เราลองลากเสียงยาวๆดูนะคะ ถ้าสระตัวนั้นออกเสียงยาว ก็แสดงว่า สระตัวนั้นจะเป็นสระเสียงยาว เช่น อูอ่ะเราลองลากเสียงพร้อมๆกันค่ะ อู อ่า โอเคค่ะ สำหรับวันนี้นะคะ เราเรียนเรื่องสระอูกันไปแล้วได้ฝึก ประสมคำฝึกอ่านคำฝึกอ่านประโยคกันแล้วนะคะ ก็คุณครูก็ขอให้เด็กๆ ฝึกอ่านออกเสียงให้ชัดๆ เด็กๆจะอ่านหนังสือได้เก่งแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ ครูขอลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ